การตรวจสอบการชน collision detection หากเราต้องการสร้างเกม หรือแอปพลิเคชันที่ต้องมีการประทะหรือการชนกันเกิดขึ้น เราจะต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับการตรวจสอบการเคลื่อนไหว และการชนของวัตถุใน Canvas ในโปรแกรม MIT App Inventor ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับการสร้างรูปแบบแอนิเมชันเหล่านี้อาทิเช่น มื่อวัตถุกระทบกับขอบหน้าจอ หรือเมื่อมีวัตถุสองวัตถุวิ่งเข้ามากระทบกัน การกระทบขอบเอ็ดริชจากตัวอย่างในหน่วยก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า เมื่อวัตถุวิ่งไปเรื่อยๆตามคำสั่ง วัตถุจะไปหยุดตรงตำแหน่งของขอบจอแคนวาสเสมอ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่า วัตถุ จะไม่วิ่งเลยขอบของแคนวาส และจะหยุดลง แต่ถ้าหากต้องการให้วัตถุวิ่งไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีการหยุด เมื่อถึงขอบวัตถุแล้ว ให้ย้อนกลับมาตรงตำแหน่งเดิม เราจะต้องใช้คำสั่ง ball edge reach เข้าช่วย โดยมีลักษณะการใช้งาน ดังนี้ ให้เราไปที่ Block Editor ไปที่ ball เลือกคำสั่ง when ball 1 h reach วางลงมา ไปที่คำสั่ง call ball 1 move to จะมีค่า x และค่า y ปรากฏ เราสามารถนำตัวเลขมาใส่เป็นการกำหนดจุด coordinate ในค่า x และ y ได้เลย ในที่นี้เราจะใช้ค่า 20 ซึ่งหมายความว่าหากแอนิเมชันบอลกระทบกับขอบด้านใดด้านหนึ่ง จะกลับไปที่ตำแหน่ง x 2 0 y 2 0ทันที ให้ลองทดสอบกับอุปกรณ์ Edge Reach จะเป็นคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานเมื่อมีวัตถุใดๆ กระทบที่ขอบของแคนวาสซึ่งเป็นการตรวจจับแบบตลอดเวลา นั่นหมายความว่าบอลจะวิ่งไปเรื่อยๆวนลูป ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง นอกจากการกระทบขอบแล้ว ยังมีการตรวจสอบการกระทบกันของวัตถุแบบ colliding with and no longer colliding with ในการสร้างแอนิเมชันหรือเกม สิ่งที่ต้องพบเป็นประจำ คือการกระทบกันของวัตถุสองสิ่ง ตัวอย่างเช่น การชนกันของรถแข่งกับขอบทาง การกระทบของลูกเทนนิสกับไม้เทนนิส ในโปรแกรม MIT App Inventor สามารถจำลองการกระทบดังกล่าวได้ โดยใช้คำสั่ง colliding with ทดสอบเราจะเพิ่มลูกบอลลูกที่ 2 ลงไปบนแคนวาสเปลี่ยนสี เพื่อให้สังเกตได้ง่าย เราจะเพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ในบล็อก Editor ไปที่บอลหนึ่ง when บอลหนึ่ง collide with คำสั่งนี้จะเป็นการกำหนดเหตุการณ์เมื่อลูกบอลสีดำวิ่งมากระทบกับวัตถุอื่นๆ ไปที่คำว่า set บอลหนึ่งเพนคัลเลอร์ทูเลือกบล็อกบิวอินสี ให้เลือกสีแดง นั่นหมายความว่าเมื่อบอลหนึ่งกระทบกับวัตถุอื่นๆ ลูกบอลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเอง ให้ลองทดสอบบนอุปกรณ์ จะเห็นว่าเมื่อลูกบอลสีดำกระทบลูกบอลสีชมพูแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และเปลี่ยนตลอดไป หากเราต้องการให้ลูกบอลสีดำกลับมาเป็นสีเดิม เราจะใช้คำสั่งกลับกันก็คือ no longer colliding with เข้ามาช่วย โดยเพิ่มบล็อกต่อไปนี้ when ball 1 no longer colliding with และไปที่ set ball 1 dot paint color ให้กลับเป็นสีดำเหมือนเดิม ให้ทดสอบบนอุปกรณ์จะเห็นว่า เมื่อไม่มีการชน หรือมีการชนและผ่านวัตถุอื่นๆ ลูกบอลจะกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิม